ก็ส่วนบาดแผลหรือว่ารอยฟกช้ำก็เริ่มหายแล้วครับมีเจ็บอยู่ที่เดียวเลยก็คือหน้าอกตอนนี้ รอยฟกช้ำมันหายไปแล้วแต่เรายังรู้สึกแบบหายใจแล้วยังเจ็บข้างในอยู่นอนนอนพลิกนอนคว่ำหน้าก็ยังรู้สึกเจ็บหน้าอกอยู่ครับที่มาวันนี้นะครับเพื่อมา ยื่นเอกสารให้กับทาง DSI เพื่อดำเนินการตรวจสอบช่วยตรวจสอบครับเนื่องจากว่าเราไม่มีความมั่นใจในโปรเซสการทำงานของสอนอดินแดง ว่ามีความถูกต้องอยู่ไหม หรือว่าไว้ใจได้แค่ไหน เราถึงต้องมาพึ่งกับ DSI โดยหวังว่า DSI อ่ะจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในครั้งนี้ครับขั้นตอนตามขั้นตอนก็คือ เรื่องนี้ทางผู้ร้องเนี่ยแจ้งว่าได้มีการยื่นเรื่องสับทาของที่เกิดเหตุไปด้วยนะครับก็จะรีบเสนอเรื่องให้กองบริหารคดีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น กับหน่วยงานท้องที่นะครับ แล้วก็ประมวลเสนอท่านทิบดี เพื่อสั่งการเป้าหมายไปยังกองคดีความมั่นคงนะครับ ซึ่งดูคดีเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มนี้เนี่ยไปดำเนินการนะครับไปขอดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับขอดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้่อยากให้ DSI เนี่ยดำเนินคดีจนถึงที่สุด พื่อให้เป็นบรรทัดฐานมิให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในลักษณะนี้อีกต่อไป ไม่ว่าใครก็ตามนะครับ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาซ้อมทรมานเขาถ้าหากเขากระทำการใดที่เป็นการผิดกฎหมายก็ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นั้นไม่ควรที่จะบังคับให้รับสารภาพ อันนี้มันเป็นความผิดอยู่แล้วโดยหลักทางผู้กำกับก็ได้จะบอกว่าขอตอตรวจสอบดูก่อนได้แต่แบบว่า ขอตรวจสอบดูก่อนยังไม่ทราบก็คือเหมือนแบบบอกปัดไปก่อน ก็คือแบบยังไงอะความหวังที่แบบแม่งเราจะได้จะได้ความคืบหน้าพี่คือมันมันมันมันยังมองไม่เห็นหนทางอะว่าแบบความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วคือมันยังมันยังไม่มีเลยอะในการที่พวกคุณสอบเข้ามาเป็นตำรวจอะข้อสอบข้อกฎหมายวินัยคือมันไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่แล้วว่า การที่คุณจับผู้ต้องหาคุณต้องซ้อมเพื่อเค้นหาข้อเท็จจริง คือมันไม่มีอยู่แล้วครับก็ ผมมองว่ามันมมัันนไม่มีกระบวนการยุติธรรมไปแล้วอะ